วัสดีค่ะ วันนี้นะคะมาพบกับดิฉัน อาจารย์ปนกรเกิดช่วยค่ะ หรืออาจารย์หวายนะคะ ค่ะ สวัสดีค่ะ อาจารย์ธัญพรตีละนานุวัฒน์นะคะ อาจารย์ทรายค่ะ วันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันคะ อาจารย์วาน วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องธุรกิจการขนส่งทางอากาศนะคะ หรือธุรกิจการบินค่ะ aviation business นะคะคะอาจารย์ทรายรู้ไหมคะว่าธุรกิจการบินนะคะเราจะแบ่งด้วยกันเป็น2ประเภทนะคะคือ1ธุรกิจสายการบิน 2 การขนส่งพัสดุทางอากาศค่ะแล้ววันนี้ใช่ไหมคะเราจะมาคุยแต่ส่วนธุรกิจสายการบินอย่างเดียวถูกต้องค่ะอาจารย์ทรายค่ะ แล้วอาจารย์ทรายถนัดในเรื่องธุรกิจสายการบินใช่ไหมคะ ก็ถนัดได้ทุกเรื่องเลยค่ะอาจารย์หวายคะสบายใจนะคะธุรกิจสายการบินก่อนละกันนะคะตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ อุตสาหกรรมการบินนะคะ ที่ผลิตบริการขนส่งผู้โดยสาร แล้วก็สินค้าทางอากาศด้วยนะคะ ไปตามเส้นทางระหว่างเมืองต่างๆเลยค่ะทั่วโลกแต่ละสายการบินนะคะ จะกำหนดเส้นทางบริการระหว่างเมืองต่างๆของตนเอง และใช้สนามบินของเมืองเหล่านั้น เป็นที่รับส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าทางอากาศค่ะอาจารย์หวาย เอออาจารย์ทรายรู้ไหมคะ ว่าธุรกิจสายการบินเนี่ยค่ะ มันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นะคะอค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ เพราะว่าสมัยนั้นเขาก็จะผลิตเครื่องบินลบกันค่ะแล้วพอหลังจากที่จบสงครามโลกแล้วแล้วมันก็แบบธุรกิจเครื่องบินลบมันก็ซบเซาลงใช่ไหมคะ เขาก็พัฒนาเกี่ยวกับกิจการเป็นพลเรือนแทนค่ะ ก็คือจากเครื่องบินลบกลายมาเป็นเครื่องบินพาณิชย์ใช่ถูกต้องค่ะค่ะอาจาร และในในปัจจุบันนะคะ สายการบินก็เกิดขึ้นใหม่เยอะเหมือนกันใช่ใช่เพค่ะราะว่าทำไมคะ การเดินทางค่ะสะดวกสบาย รวดเร็ว มีระดับปลอดที่ภัยสด้วยค่ะ ปลอดภัย ใช่ค่ะ ปลอดภัยค่ะอาจารย์อันนี้สำคัญสุดค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องบินนี่ไม่ปลอดภัยนี่ อันตรายมากค่ะ ก็เรามาดูสิคะว่าอุ้ยการเดินทางขนส่งคมนาคมขนส่งอะแต่ละอย่างอะ ห้าด้านอ่ะอาจารย์ โอ้เครื่องบินนะคะ ใช่ค่ะ เกิดอุบัติเหตุน้อยมาก ใช่ค่ะ